วัสดีครับยังคงอยู่ด้วยกันกับผมเช่นเคยนะฮะแชมวชิรวิทย์อัครวิเศษพลฮะแล้วก็คุณป้าอาพรผ่านทองหรือว่าคุณป้าปูนั่นเองสวัสดีครับค่ะคือคุณป้าปูครับ ไม่ใช่อะไรเมื่อสักครู่นี้ผมลองเดินเล่นในชุมชน แอบเห็นแบบเสาโซล่าเซลล์หรือว่าเตาอะไรต่างๆนานาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยชุมชนแห่งนี้ไม่ธรรมดาแล้วแหละเรียจะขอโฟกัสนิดนึงเลยกันนะฮะเรื่องของพลังงานชุมชน ที่นี่มีอะไรบ้างครับ ก็มันมันเกิดจากมีโฮมสเตย์เนาะตอนนี้ทางกระทรวงพลังงาน ก็ให้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยสำรวจสำรวจแล้วก็ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยนะคะ มาทำสุบแผงโซลาร์เซลล์ให้เรารเพราะว่าเห็นว่าเราทำเรื่องท่องเที่ยว แล้วมันอยู่ในที่มืดมืดอ่ะไฟไม่มีอ่ะเขาก็ให้ใช้พลังแสงเนี้ย เพื่อเพื่อจะช่วยลดลดพลังงาน บ้านเราจะได้รู้จักการใช้พลังงานจาก โซลาเซลล์นะคะ แล้วก็เตา เตา เตาที่เราใช้ทำอาหารไปขายตลาดน้ำเนี่ย ครับ อย่างทำไข่ปลาหมึกครับ นึ่งไข่ปลาหมึกเนี่ยที่เอามาย่างด้วยใบตองอ่ะอ่าก็ใช้ให้เตามา ครับ อ่าทำขนมถ้วยก็ให้เตา เตานี้ใช้พลังงานจากอะไรครับเอ่าจากแก๊สค่ะ แต่จะประหยัดได้หลายเท่า ก็คือนึ่งใช้นานมากเลยแล้วถึงจะหมดถัง เพราะว่ามันเป็นเตาพิเศษที่เขาทำขึ้นมาที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาแหละแล้วก็มาต้มปลาทูต้มเค็มอย่างป้าต้มขายตลาดน้ำเนี่ย ก็ใช้ถ่านน้อยประหยัดถ่านอีกไม่มีทั้งประหยัดแก๊สประหยัดถ่านเรียกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยลดมลภาวะแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าประหยัดทั้งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ประหยัดงบของเราก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับค่ะก็มีพลังงานที่เราจะลดนะเนาะจะมี ทำขนมออย่างทำขนมแก๊สอ่ะใช้ทำนึ่งขนมถ้วยเนี่ยก็ใช้เตาแก๊สซึ่งประหยัดพลังงานก็ประหยัดแก๊สครับออันนี้ก็เรื่องลดพลังงานเหมือนกันลดพลังงาน ใช่ลดงบเราเองด้วยแล้วอย่างเงี้ยตอนเอาเข้ามาใหม่ๆ แรกๆในคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างครับ รู้สึกว่าเฮ้ย มันจะโอเคไหม มีส่วนร่วมยังไงหรือจะตอบโจทย์เขาไหมไม่ไม่เขาเขามีการวิจัยกันมาแล้วว่าเตาแบบนี้มันจะลดเท่านั้นเท่านี้ แล้วก็เตาถ่านนี่ถ้าใช้ถ่านมันจะลดเท่านี้เท่านั้นนะ และอย่างตอนเนี้ยตอนนี้ก็อบรมเรื่องการลดพลังงานเหมือนกันคือใช้ถุงผ้าาก็ให้เด็กมาสกรีนมาสกรีนผ้ามาสกรีนถุงอ่ะ ก็เรื่องรถเหมือนกัน เรียกได้ว่าดีมากๆคือนอกจากจะให้ได้แบบได้ถุงผ้าไปใช้ประโยชน์แล้วยังเป็นการเหมือนกับปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆด้วยในชุมชนเรื่องนี้มีการวางแผนต่อยอดไหมครับ อย่างปัจจุบันเห็นได้ข่าวว่าใช้ แต่โฮมสเตย์จ้ะอาจจะมีต่อยอดว่าเอ้ยคนในชุมชนทุกครัวเรือนหรือว่าอย่างนี้มีโอกาสได้ใช้บ้างไหมก็มีการมีการอะไรอ่ะมีการประชุมอบรมครับอบรมคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยการลดพลังงาน ถ้าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ย ถ้าเราเสียบใช้ไฟฟ้านี่เหมือนกัน ถ้าเราไม่ถอดปลั๊กเลยเนี่ยมันก็จะเปลืองไฟไปอีกแค่ไหนนะแต่แต่ว่าถ้าในบ้านเราเนี่ยถอดปลั๊กให้หมด ก็มีการอบรมอย่างนั้น แล้วหม้อหุงข้าวใช้พลังงานเท่าไหร่ทำอะไรได้บ้างอะไรเนี้ยมีการอบรม ค่ะ มันจะลดได้เท่าไหร่ลดได้กี่บาท แล้วก็มีการสำรวจใบเสียค่าไฟว่ามีการวัดผลด้วยมีบ้านนี้เสียค่าไฟเท่าไหร่แล้วก็ไปไปไปเหมือนกับว่ามีรางวัลให้ คือได้เดือนนี้ใช้เท่านี้อีกเดือนหนึงได้เท่านั้นก็จะมามาเอาใบค่าไฟเนี่ยมามาลดมามามีกันให้รางวัลกันอ่าเขามีกลุ่มเขามีกลุ่มลดพลังงานด้วย สุดยอดมากเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการของคนในชุมชนที่ดีมากๆ ในการที่แบบสร้างนโยบาย และก็มีการวัดผล โดยที่ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ย มีกำลังใจมีแรงใจในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการประหยัดพลังงานนะครับ อย่างนี้มีการต่อยอดแบบชุมชนเราประสบความสำเร็จแล้วจะมีการขยับขยายไปชุมชนอื่นๆบ้างไหมครับก็อยากแนะนำมาเนาะอยากแนะนำให้คนอื่นๆเนี่ยเขาเอาอย่าง แล้วก็จะได้รู้ว่าเออเราใช้ไฟไปเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะมันเรื่องสำคัญแล้วก็ได้ประหยัดประหยัดเงินเราด้วยค่ะ สิ่งที่ชอบมากๆเลยคือแบบหลายๆ คนหลายๆองค์กรคือพูดบอกว่าเฮ้ยมันประหยัดอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นแต่มันเหมือนกับยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นผลแต่ที่นี่คือวัดเลยว่าเฮ้ยคุณใช้พลังงานการเอานำนวัตกรรมต่าง ๆมาใช้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานจริงๆอะไรเงี้ยนะครับได้ข่าวว่าจากการใช้นวัตกรรมในการเซฟค่าใช้จ่ายสู่วิถีชีวิตพอเพียงนะฮะจนถึงขนาดได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ปี53รางวัลอะไรครับคุณป้ารางวัลเอ่อเป็นโร ล่พระราชทานค่ะเป็นโล่พระราชทานของหมู่บ้าน ยากไหมคะหรือว่ามีกฎเกณฑ์ยังไงก่อนจะได้รางวัลนี้มาโอ้ยต้องผ่านตัวชี้วัดเยอะมากค่ะครับ อะไรบ้างครับคือตัวชี้วัด อะไรก็คือต้องมีการออมการออมครับมีดำดำเนินการตามเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะ พอเราเหมือนกับเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้พลังงานมากขึ้น เราก็มีเงินออมมีการออมมากขึ้นก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีการประสบความสำเร็จกับรางวัลนี้เหมือนกันเนาะคือพูดถึงเรื่องพลังงานในชุมชนแห่งนี้นะฮะเรียกได้ว่าคือแบบเซอร์ไพรส์มากคือนอกจากนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในการนำมาประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยยังเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมความคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ด้วยใช่ไหมครับอย่างอะไรบ้างครับคุณป้าก็อย่างในในในบ้านเนี่ยค่ะก็ทำน้ำหมัก ทุกบ้านเลยหรือเปล่าหรือว่า เออเป็น เป็น เป็นร้อยครอบครัว เพราะว่าทาง คือเราได้ภาคีเครือข่าย เนาะจากบางจาก บางจากเนี่ยให้ถัง ครับ ให้ถังให้น้ำจุลินอ่าให้อ่าน้ำตาลกากน้ำตาลมาครับ แล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยหมัก ก็คือหมักเศษอาหารนี่แหละ แล้วก็เอามารดน้ำต้นไม้ เอามาเทใส่ในน้ำไม่ให้น้ำเสียเนี่ยค่ะ ก็ คือทุกบ้านอ่ะเป็น เป็น คือเขาทำทำ ทำอะไรอ่ะทำเป็นนั่นไว้เลยอ่ะเป็นจดบันทึกไว้เลยว่า บ้านไหนบ้านไหนค่ะนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่ชุมชนแห่งนี้มากเลยคือนอกจากแบบจะเอาของที่แบบปกติทิ้ง เป็นมลภาวะดันกลับเอามาใช้ประโยชน์ แล้วก็มีการประเมินผลวัดผลทำงานแบบเป็นระบบ แบบนี้นี่เรียนรู้กันนานไหมครับกับคนในชุมชนก็เขามีการอบรมแล้วก็ยังมีบ่อบำบัดน้ำเสีย ก็คือในบ้านเนี่ยอย่างบ้านป้าเนี่ย ก็จะมีบ่อบำบัด เวลาเราล้างอะไรในในซิงค์อ่ะมันก็จะไหลไปตามท่อก็ไปลงบ่อบำบัด ซึ่งซึ่งปล่อยดอน้ำ มันจะดันน้ำที่ออกไปอ่ะเอาน้ำเสียคือมีมีมีอะไรนะมีฐาน มีอะไรไว้ในนั้นนั่นแหละแล้วก็ล้างง่ายๆเลยใช่ไม่ต้องใช้อะไรแพงวุ่นวายใช่บำบัดก่อนเทลงไปแม่น้ำ เพราะฉะนั้นน้ำในแม่น้ำก็จะมีเสียอ่า เป็นอย่างนั้นจ้ะ นะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆ กับการใช้พลังงานในชุมชนนะฮะคุ้มค่ามากจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ยังมีการในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนด้วย มีโครงการอบรมต่างๆนะฮะแล้วก็ตัวคนในชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับเราถามว่ามีมันก็ต้องมีแหละอย่างเช่นแบบคนในชุมชนกับนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ยากไหมอะไรไหมก็ไม่ไม่อยากทำแต่ว่าเราบอกว่าเราก็ต้องแนะนำไงว่าทำแล้วมันดีนะทำแล้วมันทำให้สิ่งแวดล้อมดีอ่าอย่างเรื่องเรื่องการหมั่นน้ำเสียเนี่ย ี้ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมดีแล้วก็น้ำจุลินทรีย์ก็มีประโยชน์ใช้ได้สารพัดนะเอามารดน้ำต้นไม้ผสมเนี่ยต้นไม้ก็ทำให้ดินน่ยดินในกระถางเนี่ยถ้าเราปลูกในกระถางนะ ดินก็จะร่วนมันไม่แข็ง ถ้าเราจะเห็นเห็นไหมปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ยปลูกรดน้ำไปนานๆถ้าเราไม่ใส่อะไรเลย ดินแข็ง ใช่เป็นก้อนเลยผมจะปลูกอะไรตายหมดเลยต้องเอาจุลินทรีย์น้ำจุลินทรีย์เขาก็จะช่วยนะฮะอย่างนี้อยากจะให้ฝากถึงชุมชนอื่นๆบ้างแล้วกันนะครับว่าเฮ้ย อยากจะทำอย่างนี้บ้างอ่ะจะเริ่มยังไงดีบางคนเขาไม่รู้อ่ะค่ะก็ร่วมมือร่วมใจนะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ช่วยกันทำนะคะช่วยกันทำง่าย ๆเลยนะฮะเป็นความสามัคคีของคนในชุมชนเองนั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องฝากถึงทุกคนด้วยทุกวันนี้คือเหมือนกับประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคุณป้าเนาะ โลกเราก็เริ่มที่จะซุดโซมเพราะว่าจากการที่เราดึงทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้นะฮะและนี่ก็เป็นอีก หนึ่งวิถีในการรักโลกนะฮะรักษาโลกของเราไว้สู่ชั่วลูกชั่วหลานเราอย่างยั่งยืนนั่นเอง วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะครับในการให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางในการปฏิบัติสู่เขาเรียกว่ายังไงเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆด้วยนะฮะและแน่นอนครับว่าเรื่องราวของธรรมชาติต้นไม้หรือแม้กระทั่งป่านะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตวิถีของเรานะฮะแต่จะมีเรื่องราวดี ๆ อะไรยังไงนั้นก็ต้องติดตามในตอนหน้าเลยครับ